ตั้งค่า iPhone 12 ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มาทำตามซากุระกันได้เลยค่ะ ข้อแรกนะคะ ปิดการใช้งาน iCloud สำหรับแอปที่ไม่จำเป็นค่ะ จริง ๆ แล้วการเปิดใช้งาน iCloud นะคะถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกมาก ๆเลยค่ะ แต่การเปิดใช้นั้นจะต้องมีการรับส่งข้อมูลระหว่าง iPhone และ iCloud อยู่เสมอ ทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่เป็นจำนวนมาก รวมถึงเครื่องก็ต้องทำงานหนักด้วยค่ะ แนะนำว่าให้เลือกเปิดใช้งานสำหรับแอปที่จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลไว้บน iCloud เท่านั้นนะคะ แล้วเลือกปิดแอป ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ iCloud ค่ะ โดยไปที่การตั้งค่า Apple ID iCloud จากนั้นเลือกปิดแอป ที่เราไม่ได้ใช้งาน iCloud ค่ะ อย่างเช่นแอปหุ้นแอปบ้าน แอปกระดาษแบนด์ 2. การตั้งค่า Face ID ให้สแกนได้ง่ายมากขึ้น เมื่อเราเริ่มเปิดใช้งาน iPhone 12 ครั้งแรกเราก็คงจะตั้งค่า Face ID กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่แนะนำว่าให้เราเพิ่มการตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบ เพื่อสร้าง Face ID ให้สแกนหน้าได้ง่ายมากขึ้น เพราะการเพิ่มรูปลักษณ์อีกแบบ จะทำให้ iPhone จำรูปหน้าของเราได้หลาย ๆ จุดค่ะ โดยไปที่การตั้งค่า Face ID และรหัส กรอกรหัสปลดล็อกเครื่อง จากนั้นก็แตะตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบ แล้วก็เริ่มสแกนใบหน้าเพื่อสร้าง Face ID ได้เลยค่ะ 3. เปิดใช้งาน 5G ให้โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้นค่ะ iPhone 12 ทุกรุ่นรองรับสัญญาณ 5G แนะนำว่าให้เราเปิดการอนุญาตข้อมูลเพิ่มเติมบน 5G ด้วย เพื่อให้การดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลต่างๆ เร็วขึ้น เช่น การดูวิดีโอที่คมชัด การเฟซไทม์ที่มีคุณภาพสูง การดาวน์โหลดเพลงที่เร็วขึ้นค่ะ สามารถตั้งค่าได้ที่การตั้งค่า เซลลูล่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าจากนั้นก็เปิดโหมดข้อมูล ให้เป็นอนุญาตข้อมูลเพิ่มเติมบน 5G ค่ะ 4. ใช้ iCloud Drive เมื่อมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการโอนถ่ายข้อมูล iCloud Drive แน่นอนว่าบางครั้งไฟล์ที่โอนถ่ายข้อมูลก็จะมีขนาดใหญ่ค่ะ และถ้าหากเราเปิดใช้ให้ iCloud Drive ถ่ายโอนข้อมูลผ่านเซลลูล่าก็อาจจะทำให้มีการซิงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะใช้ทรัพยากรและแบตเตอรี่เป็นจำนวนมาก ถ้าหากเราไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลบน iCloud แนะนำว่าให้ปิดการใช้เซลูล่าสำหรับ iCloud Drive เมื่อปิดใช้งานแล้วการถ่ายโอนข้อมูลจะทำก็ต่อเมื่อ iPhone เชื่อมต่อ Wi-Fi ค่ะ การตั้งค่าสามารถทำได้โดยไปที่การตั้งค่าเซลูล่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ จากนั้นก็ปิด iCloud Drive ค่ะ 5. ปิดการใช้เซลูล่าซิงรูปภาพใช้ Wi-Fi แทนค่ะ ด้วยไฟล์รูปภาพและวิดีโอของเราก็มีขนาดใหญ่ การซิงข้อมูลไปยัง iCloud ด้วยเซลลูล่าจะใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก รวมถึงเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ด้วย คล้ายๆกับการซิงข้อมูล iCloud Drive จากข้อก่อนหน้านี้ค่ะ ดังนั้นแนะนำว่าให้ปิดการใช้ข้อมูลเซลลูล่าสำหรับการซิงรูปภาพไปบน iCloud ค่ะ สามารถตั้งค่าได้โดยไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นให้เราเลือกแอปรูปภาพ แล้วก็เลือกข้อมูลเซลลูล่าแล้วก็ปิดการใช้ข้อมูลเซลลูล่าค่ะ เมื่อเราปิดข้อมูลเซลลูล่าสำหรับการซิงรูปภาพแล้ว รูปภาพก็จะซิงก็ต่อเมื่อ iPhone เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้นค่ะ 6. ปิดการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ การที่เราเปิดให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ อาจจะส่งผลให้มีการทำงานอยู่เบื้องหลัง และใช้ทรัพยากรในเครื่องเยอะค่ะ แนะนำว่าให้เราปิดการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เพื่อลดการทำงานเบื้องหลัง และการปิดฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เราควบคุมการอัปเดต iOS ได้เอง ไม่ต้องมีการดาวน์โหลดอัตโนมัติ เวลาที่เราใช้งาน iPhone อยู่ค่ะ ตั้งค่าได้โดยไปที่การตั้งค่า เลือกทั่วไป จากนั้นเลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะ แล้วก็เลือกรายการอัปเดตอัตโนมัติ แล้วก็ปิดการดาวน์โหลดรายการอัปเดต iOS ค่ะ 7. เปิดลดการเคลื่อนไหว หรือ reduce motion ค่ะ การเปิดลดการเคลื่อนไหว จะทำให้เครื่องทำงานเร็วขึ้น เพราะช่วยลดเอฟเฟกต่างๆของ iPhone ทำให้เครื่องเปิดปิดแอป ต่าง ๆได้เร็วขึ้นและไหลลื่นมากขึ้นค่ะ แต่ความสมูทจะน้อยลงนะคะ สำหรับการตั้งค่าเปิดลดการเคลื่อนไหวก็ไปที่การตั้งค่า จากนั้นให้เลือกการช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกการเคลื่อนไหวค่ะ แล้วก็เปิดลดการเคลื่อนไหว เมื่อเราลองปิดแอปจะเห็นได้ว่าความสมูทจะลดลงค่ะ แต่ว่าการเคลื่อนไหวก็จะดูเร็วมากขึ้นค่ะ 8. เปิดลดความโปร่งใสหรือ reduce transparency การเปิด reduce transparency จะช่วยลดการโปร่งแสงของเมนูต่าง ๆ ช่วยให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้นพอลดการทำงานของกราฟิกลงค่ะ เราสามารถตั้งค่าได้ที่การตั้งค่า การช่วยการเข้าถึง จากนั้นให้เลือกจอภาพและขนาดข้อความ แล้วก็เปิดลดความโปร่งใสค่ะ เมื่อเราตั้งค่าเปิดลดความโปร่งใสแล้ว เวลาที่เราเปิดเมนูขึ้นมาจะเห็นว่าความโปร่งใสก็จะหายไป พื้นหลังก็จะกลายเป็นสีทึบแทนค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการตั้งค่า iPhone 12 ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานได้ไหลลื่นนะคะ ก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าทั้งหมดนะคะ แต่เลือกตั้งค่าเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้งานค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ